แล้วนะคะในรายวิชาฟู้ดดีไซน์ในตอนเคล็ดไม่ลับกับการจัดจานสเต็กให้ดูหรูค่ะ และในตอนนี้เราก็มีในส่วนของเนื้อสเต็กและในส่วนของผักที่เป็นเครื่องเคียงที่จะใช้ทานกับสเต็กแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มการจัดจานกันเลยค่ะเชฟ now we gonna start with the food presentation for the steak so what should we start now เราจะเริ่มด้วยไหนก่อนคะเชฟ Okay, so I, I do like the, the fact that you put your steak, you leave your steak on, um, on the wooden tray and you serve with the sauce on the side. I think that's now the new trend, becomes like a new trend in, in hotels, that they serve the steak on the side. And then what I will do, I will um, uh, put the vegetables on the plate. So when you serve it to the guest, the guest always has steak on the side and vegetables as an accomplishment as a side. จานไม้นี้ก่อนนะคะพร้อมกับตัวซอสแล้วเสร็จแล้วตัวจานเนี่ยจะมีแค่เครื่องเคียงอยู่ในจานนี้ แล้วพอไปเสิร์ฟที่โต๊ะของแขกแล้วเนี่ยทางบริกรถึงจะค่อยคีบสเต็กลงไปไว้ในจานอีกทีหนึ่งเราลองมาทำกันดูเลยนะคะเขียนเลสตันเชฟโอเค so as we said we have these dishes so the root vegetables tomatoes the the what's called the, the corn the baby corn and then as well the the garlic so the garlic I will automatically serve on the side of the steak. Uh, so that's down to the guest if they want to eat that. No, but the most important thing is of course is the potatoes. So I start off with the potatoes. So also important about potatoes, potatoes are very seasonal, right? Yes. And also potatoes you should you should know, or people don't don't know, but in in there's potatoes for frying and potatoes for for boiling. Oh. There's two kind of potatoes, which is very important. So it's like in, in Thailand, your rice, you have your rice for sticky rice, and you have your rice for normal rice, correct? อันนี้ก็อาจจะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่เราไม่ทราบนะคะในส่วนของตัวมันฝรั่ง มันฝรั่งเนี่ยมันมีประเภทของมันมันมีพันธุ์ของมันนะคะเป็นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับการทอดหรือเป็นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับการต้ม ซึ่งเชฟก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าสำหรับคนไทยเราก็จะเหมือนกับข้าวเนี่ยแหละค่ะว่าเรามีข้าวทั้งข้าวสาเอ่อข้าวขาวและข้าวเหนียวใช่ไหมคะในส่วนของฝรั่งเนี่ยตัวมันฝรั่งเองก็มีในส่วนของมันฝรั่งที่ใช้ต้มและใช้ทอดซึ่งมันจะเป็นพันธุ์ที่แตกต่างกัน so a, a potato for mashing mashed potato for mashed potato can't be used for a, a deep fried potato or for French fries สำหรับพันธุ์ของมันฝรั่งที่จะเหมาะกับการทำต้มเนี่ยเราก็ไม่ควรนำมาทอด They see it quite often with, uh, with potatoes when uh, they use the wrong potato the potato will be very lumpy because they use the wrong potato or when they use the wrong french fry or potato for french fries the french fries will become or uh, very hard or too or be very soggy ก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติเราใช้ผิดประเภทเนี่ยเราไปเอามันฝรั่งที่ต้มเนี่ยไปทอดเป็นเฟรนฟรายเนี่ยตัวเฟรนฟรายของเราก็อาจจะเป็นมีการอมน้ำมันไม่กรอบ แล้วก็ไม่เหนียวน่ารับประทานเพราะว่าเขาใช้มันผิดประเภทนั่นเองค่ะโอเคโอเค continue นะ so now we start with the corn เมื่อกี้มีมันฝรั่งแล้วมีแครอทแล้ว แล้วก็เป็นตัวของข้าวโพดอ่อนนะคะ start with the corn corn always like the baby corn though then of course our tomatoes ผักหลายชนิดมากเลยค่ะ and at the end we have our zucchini เริ่มมีสีสันแล้วนะคะมีทั้งเขียวทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งส้ม beetroot is the dish that you เชฟก็โรยด้วยต้นอ่อนของตัวบีทรูท and then I love this mixed pepper mistake. Very nice to accomplish. That's it. So when you serve, you serve like this to the uh, to the customer. Yes. Yes. Yes. 100% yes ก็คือว่าเวลาเราไปเสิร์ฟก็เราจะเสิร์ฟอย่างนี้ให้กับลูกค้าเลยคือเสิร์ฟจานของตัวเนื้อสเต็กเองบนจานไม้นี่นะคะแล้วก็เสิร์ฟจานเครื่องเคียงแยกออกมาอย่างนี้ค่ะน่ารับประทานมากเลย it's look very nice chef it's very nice it's not classic at all, no? but, but the root vegetables is a nice combination. Yes. So you, you, you uh, poach them off or cook them off and then you add some butter. No? Don't overcook your vegetables, that's very important. Because overcooked vegetables or undercooked vegetables is not right. It's not right and it, and it tastes, it tastes foul. และนี่ก็คือจานสเต็กนะคะที่จัดออกมาเสร็จแล้วมีการจัดตัวเนื้อสเต็กแยกอยู่ในจานไม้และสลัดเครื่องเคียงแยกอยู่อีกจานหนึ่งนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ทานอาหารจานหลักกันไปเรียบร้อยแล้ว ในตอนหน้าเราจะมาล้างปากกันด้วยของหวานกันดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ